ฉันเป็นคนช่างฝันลมลมทุกทีได้โปรดมองฉันทีฉันก็แค่ควายควาย ดีหวังเคียงข้างกับฉันทุกวันอยู่อย่างนี้ so let's get drunk sunset 爱。 you are. มื่อกี้ลองแกะเพลง Lost Star เป็นภาษาไทย แต่เราก็ยังหาดาวเราไม่เจอ นี่ไงดาว ไม่หลงแล้ว อ๋อ เมื่อกี้ เช็คเกอร์นะคะสนับสนุนโดย Eros t e Salon อยู่ตรง ทาวอินทาวทาวอินทาวค่ะอยู่ ใกล้บริษัท อยู่ตรงบริษัทแฟตแคท VFX นะคะ ลองไปไปไปซื้อเชคเกอร์กันได้เอาไม่ใช่ไปไปซื้อไปซื้อชาค่ะทุกคน อร่อยมากค่ะ ขนมอร่อยด้วย เจ้าของร้านใจดีสวยมากด้วย ใช่ค่ะ กลายเป็นโปรโมทโอเค โอเค บายบาย